จากวิดีโอที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะคะ มาสนุกกับบทเรียนกันต่อได้เลยค่ะ ฟังก์ชัน คือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการดำเนินการ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้ว ประกอบไปด้วยชื่อของฟังก์ชัน และตัวดำเนินการ การใส่ฟังก์ชัน เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับตามด้วยชื่อฟังก์ชัน และตัวถูกดำเนินการในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น เท่ากับ sum วงเล็บ 5 sum คือชื่อฟังก์ชัน และ 5 คือตัวถูกดำเนินการ หากตัวถูกดำเนินการมีมากกว่า 1 ตัวจะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาเช่น เท่ากับ sum วงเล็บ5คอมมา15คอมมา10 5 15 และ 10 คือตัวถูกดำเนินการซึ่งเป็นค่าคงที่ หรือ ตัวถูกดำเนินการเป็นการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ก็ได้ และหากตำแหน่งเซลล์ที่ถูกอ้างอิง อยู่ในตำแหน่งที่ติดกัน สามารถอ้างอิงเป็นช่วงได้ โดยใส่ตำแหน่งเซลล์ของตัวถูกดำเนินการตัวแรกขั้นด้วยเครื่องหมายโคลอน และใส่ตำแหน่งเซลล์ของตัวถูกดำเนินการตัวสุดท้าย เช่นซัมวงเล็บ A1 โคลอน C1 A1 คือตำแหน่งเซลล์ของตัวถูกดำเนินการตัวแรก และ C1 คือตำแหน่งเซลล์ของตัวถูกดำเนินการตัวสุดท้าย ฟังก์ชันที่นิยมใช้งานมีอยู่ด้วยกัน 5 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน sum ใช้สำหรับหาผลรวม ฟังก์ชัน count ใช้สำหรับหาจำนวนข้อมูลฟังก์ชัน average ใช้สำหรับหาค่าเฉลี่ยฟังก์ชัน max ใช้สำหรับหาค่าสูงสุด ฟังก์ชัน min ใช้สำหรับหาค่าต่ำสุด ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน sum เช่น เท่ากับ sum วงเล็บ 5คอมมา15คอมมา10 ผลลัพธ์ของฟังก์ชันจะเป็นผลรวมของ5 15 และ 10 ซึ่งก็คือ 30 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน count เช่น เท่ากับ count วงเล็บ5คอมมา15คอมมา10 ผลลัพธ์ของฟังก์ชันจะเป็นจำนวนของตัวเลข ซึ่งก็คือ 3 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน average เช่น เท่ากับ average วงเล็บ5คอมมา15คอมมา10 ผลลัพธ์ของฟังก์ชันจะเป็นค่าเฉลี่ยของ5 15 และ 10 ซึ่งก็คือ 10 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน max เช่น เท่ากับ max วงเล็บ5คอมมา15คอมมา10 ผลลัพธ์ของฟังก์ชันจะเป็นค่าสูงสุดระหว่าง5 15 และ 10 ซึ่งก็คือ 15 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันมินเช่น เท่ากับมินวงเล็บ5คอมมา15คอมมา10 ผลลัพธ์ของฟังก์ชันจะเป็นค่าต่ำสุดระหว่าง 5 15 และ 10 ซึ่งก็คือ 5 นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่จะแนะนำให้ใช้งานเพิ่มเติมได้แก่ ฟังก์ชัน if และฟังก์ชัน vlookup ฟังก์ชัน if ใช้สำหรับการดำเนินการที่มีเงื่อนไข โดยมีรูปแบบคือ if ภายในวงเล็บมี 3 ค่า แต่ละค่าขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาค่าที่ 1 คือเงื่อนไข ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบ แล้วให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จ ค่าที่ 2 คือสิ่งที่ให้ดำเนินการเมื่อเงื่อนไขให้ผลลัพธ์เป็นจริง และค่าที่ 3 คือสิ่งที่ให้ดำเนินการเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ เช่นใส่ฟังก์ชัน เท่ากับ if วงเล็บ b 1มากกว่า 10 comma pass comma fail ในเซลล์ C1 จากฟังก์ชันเงื่อนไขคือ B1 มากกว่า 10 หรือไม่ หากเป็นจริงจะแสดงผลเป็น pass แต่ถ้าเป็นเท็จจะแสดงผลเป็น fail ดังนั้นเมื่อค่าใน B1 ไม่มากกว่า 10 จึงแสดงผลเป็น fail แต่ใส่ฟังก์ชันแบบเดียวกันในเซลล์ C3 ซึ่งค่า B3 มากกว่า 10 ผลลัพธ์จึงเป็น pass ฟังก์ชัน VLOOKUP ใช้สำหรับแสดงผลจากการอ้างอิงช่วงข้อมูล โดยมีรูปแบบคือ VLOOKUP ภายในวงเล็บมี4ค่า แต่ละค่าขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาค่าที่ 1 คือ ข้อมูลที่ใช้เป็นคำค้นในการค้นหา โดยจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าในคอลัมน์แรก ของช่วงข้อมูลที่อ้างอิง ค่าที่ 2 คือช่วงข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเพื่อคืนค่า ค่าที่ 3 คือลำดับคอลัมน์ของข้อมูลที่ต้องการให้คืนค่า ค่าที่ 4 คือความเหมือน ถ้าเป็น true คือเหมือนแค่บางส่วน false คือเหมือนทั้งหมด เช่นใส่ฟังก์ชัน เท่ากับ vlookup วงเล็บ a 5 comma a 1 colon c 3 comma 3 comma false ในเซลล์ c 5จากฟังก์ชัน ค่าที่ใช้เป็นคำค้นในการค้นหาอยู่ในเซลล์ a 5ช่วงข้อมูลที่จะคืนค่าอยู่ในช่วง a 1ถึง c 3ดังนั้น จึงนำค่าในเซลล์ A5 ไปเปรียบเทียบกับค่าในคอลัมน์แรก ของช่วงที่อ้างอิง นั่นก็คือ A1 ถึง A3 ลำดับคอลัมน์ของข้อมูลที่ต้องการให้คืนค่า คือลำดับที่ 3 ซึ่งก็คือคอลัมน์ C ความเหมือนเป็น false คือต้องเหมือนทั้งหมดทุกตัวอักษร ดังนั้นเมื่อค่าใน A5 เป็น A1 ผลลัพธ์จึงเป็น fail และเมื่อค่าใน A5 เป็น A3 ผลลัพธ์จึงเป็น pass สรุปเรื่องของฟังก์ชันนะคะ การใส่ฟังก์ชันจะเริ่มต้นจากเครื่องหมายเท่ากับ ตามด้วยชื่อของฟังก์ชัน ตามด้วยตัวดำเนินการ ซึ่งต้องอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บสำหรับฟังก์ชันที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกัน5ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชัน sum สำหรับหาค่าผลรวม ฟังก์ชัน count สำหรับการนับจำนวนข้อมูล ฟังก์ชัน average สำหรับการหาค่าเฉลี่ย ฟังก์ชัน max สำหรับการหาค่าสูงสุด และฟังก์ชัน min สำหรับการหาค่าต่ำสุด นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์อีก 2 ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชัน if สำหรับตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชัน vlookup สำหรับแสดงผลข้อมูล ที่อยู่ในช่วงของการอ้างอิงข้อมูลค่ะกำลังสนุกกับบทเรียนกันอยู่เลยใช่ไหมคะ เนื้อหาไม่ได้มีแค่นี้นะคะ ติดตามต่อกันในวิดีโอถัดไปได้เลยค่ะ